ขู่ชุดนี้เยียแค่ห้าพันเอาละผมสวัสดีเพื่อนๆและท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับ วันนี้เราอยู่กันที่ PG สล็อตเหมือนเดิมนะครับ วันนี้นะครับผมขอกลับมาย้ำกับเกมใหม่ในค่าย PG นะ Ad ดก a r d i a n l นลิ i n g นะครับงบวันนี้ 1,000 บาทนะครับผมเล่นเบ็ดเดิมเลยนะครับ สตาร์ทกันที่ 50 บาทนะฮะคลิปที่แล้วรอบที่แล้วนะ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 เล่นโคตรดีเล่นโคตรมันก็เลยมาย้ำนะ เพื่อนๆมาลองดูอีกสักทีดิแม่งจะเป็นยังไงขอเพิ่มงบขึ้นมาหน่อยนึงนะฮะชอบฟีเจอร์ของมันอะตัวคูณมันเอามารวมกันอะเท่ดีจ้าบดีแล้วก็เกมนี้นะครับมีฟรีซื้อ ซื้อฟรีเกมด้วยนะ มีซื้อด้วยนะ สามารถซื้อได้นะครับ แต่วันนี้ผมขอไม่ซื้อนะ ขอเล่นนอกเอานะครับคลิปที่เราเล่นซื้อไปแล้ว ลองดูนอกบ้างนะเพื่อนๆมาโอ้โหชุดนี้เยียดแค่ห้าพันสุดจัด สุดจัดครับเกมใหม่เกมใหม่ยังแจกอยู่นะเพื่อนๆยังแจกอยู่นะครับ สวยงามครับพะโลครับหห้้้าาพันรอยห้าบาทครับผม เอาเรื่องแล้วมึงเบ็ดร้อยฮะเดี๋ยวเราจะต้องขยับเบ็ดกันอีกหน่อยหนึ่งนะ ตอนแรก 50 นะครับ วันนี้เราสามารถไต่ขึ้นมาร้อยได้แล้วนะครับผม เดี๋ยวถ้ามันยังไงจะอัพ 200 นะฮะเจมาเจเจเจไม่ให้ โอ้โห พอเจอันนี้แต่คนน้อย 5 บาทเบ็ดร้อยเพื่อนๆ 20 ต่อมา ไหลไหม ขอบทอง โอ้โห มามั่วสู้ไปหมดเลยนะเพื่อนๆเจ็ดพันแล้วนะครับงบวันนี้พันเดียวเองครับ 6เท่าแล้วนะกำไรตอนนี้เขาให้โอ้โหหลายยากเปลี่ยนเป็น A นี่ หมดสิทธิ์เลยโอ้ยเกมนี้ฟีเจอร์แม่งสุดจัดจริงๆว่ะแตกแผงใหญ่เมื่อไหร่นะครับ ฟีเจอร์นี้นะครับ ไอตัวคูนะ่ะ เอามารวมกันเมื่อไหร่นะบรรลัยทันที มา ขยับเบ็ดกันหน่อยครับ มาดู 200 กันบ้างนะเพื่อนๆยังไม่ปิดคลิปนะ ขออีกสักหน่อยหนึ่ง มันแงมาดีเหลือเกินนะครับ50แม่งก็แตกชุดใหญ่ เบ็ดร้อยก็แตกชุดใหญ่ เบ็ด200 รอลุ้นครับ รอลุ้นไปด้วยกัน ใครอยากมาที่เดียวกับผมนะครับ สล็อตเว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นนะฮะ ไปที่โพสต์ปักหมุดเท่านั้นนะเพื่อนๆทักหาแอดมิน รับโปรรับได้เลยนะครับ อย่าลืมนะครับ โพสต์ปักหมุดเท่านั้นนะครับ เป็ด200แม่งเงียบกิ๊บโอ้นึกว่าสเก็ตเตอร์มี 3 ตัวแล้ว กำลังจะบอกว่าลุ้นสเก็ตเตอร์ เย็ดเค่มองผิดนะ เบ็ด โอ้โหเบ็ดสูงสุดแม่งน่าจะสองพันเอาสี่ร้อยพอสองพันนะ เอาสี่ร้อยพอ โอ้โห สูงจัด งบต้องเท่าไหร่วะนะเล่นสองพันแรงเกิน เบ็ดสี่ร้อยพอนะเพื่อน ๆ ถ้าสี่ร้อยยังเงียบนะครับ ตัดเศษแล้วกันแปดร้อยตรงนี้ขอตัดเศษถ้ามันยังเงียบนะครับ ผมขอปิดคลิปนะ โห ดูจังไวครับ เหลือ 180 กว่าบาทเย็ดเก้เหลือเบ็ดร้อยเหมือนเดิม 50 แตก 10 บาท ยังไหลต่อ ได้มา 40 โอ้โห3 0 0าปิดคลิปดีไหม4,001แล้ว จาก 7,000นะเพื่อนๆโอ้โหเย็ดเค่โอเค เอาเป็นว่าปิดแม่งเลยแล้วกันงบ 1,000นะครับ มาได้ถึง 3,000กำไร 3,000นะครับวันนี้ ตอนแรกได้กำไรต้อง6,000กเท่าแล้วไม่เลิกนะครับโลภมากนะครับลาบหายเลยนะ ก็ยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดติดตามสั่นกระดิ่งไว้เลยนะ เพื่อนๆ ใครอยากให้เล่นเกมไหน คอมเมนต์มานะครับส่วนใครอยากมาที่เดียวกับผมนะครับโค้ดปักหมุดเท่านั้นนะสล็อตพีจีนะฮะไปแล้วผม